กราฟของสมการเชิงเส้นเป็นกราฟเส้นตรงที่เขียนอยู่ในระบบพิกัดฉาก กราฟของเส้นตรงที่มีความชันเป็นบวก รูปทั่วไปของสมการเชิงเส้นคือ y เท่ากับ mx บวก c โดยที่ c คือระยะตัดบนแกน y นับจากจุดกำเนิด o พิกัดของจุดตัดคือ 0 4 และ m คือความชันของเส้นตรง ความชันของกราฟเส้นตรงที่ทำมุมแหลมกับแกน x มีค่าเป็นบวก และเมื่อค่า x เพิ่มจะได้ค่า y เพิ่มด้วย จากตัวอย่าง y เท่ากับ 2x บวก 3 จะมีจุดตัดบนแกน y ที่จุด 0 3 เส้นตรงนี้ มีความชันเป็นบวก 2 จะทำมุมแหลมกับแกน x กราฟของเส้นตรงที่มีความชันเป็นลบ ตัวอย่าง y เท่ากับลบ 2x บวก3จะมีจุดตัดบนแกน y เท่ากับ คู่อันดับ 0 3 และเส้นตรงทำมุมป้านกับแกน x และค่าของความชันเป็นลบ2 สังเกตว่า ความชันเป็นจำนวนลบ เมื่อใดที่ค่า x เพิ่มขึ้น ค่าของ y จะลดลง กราฟของเส้นตรงที่ขนานกัน กราฟของเส้นตรงสองเส้นที่มีความชันเท่ากันจะขนานกัน ตัวอย่าง สมการ y เท่ากับ 6x บวก 5 เมื่อนำไปเขียนกราฟ จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชัน 6 และตัดแกน y ที่จุด 0 5 สมการ y เท่ากับ 6x ลบ 1 เมื่อนำไปเขียนกราฟ จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชัน 6 และตัดแกน y ที่จุด 0 ลบ 1 จากรูป กราฟของเส้นตรงทั้งสองจะขนานกัน แต่ตัดแกน y คนละจุด กราฟของเส้นตรงที่ตัดกัน กราฟของเส้นตรงสองเส้นที่มีความชันไม่เท่ากัน จะตัดกันที่จุด หนึ่งจุด จากตัวอย่าง กราฟของ y เท่ากับ 6x บวก 5 มีความชัน 6 ตัดกัน y ที่จุด 0 5 กราฟของ y เท่ากับ 2x บวก 1 มีความชัน 2 ตัดแกน y ที่จุด 0 1 กราฟของเส้นตรงทั้งสองมีความชันไม่เท่ากัน และกัดตัดกันที่จุด ลบ 1 ลบ 1 กราฟของเส้นตรงที่ขนานกับแกน x กราฟของ y เท่ากับ 3 ขนานกับแกน x และอยู่เหนือแกน x ระยะ 3 หน่วย กราฟของ y เท่ากับลบ 3 ขนานกับแกน x และอยู่ใต้แกน x ระยะ 3 หน่วย ในข้อสอบ O-net อาจให้นักเรียนใช้กราฟนี้เป็นแกนสะท้อนภาพต้นแบบ กราฟของเส้นตรงที่ขนานกับแกน y กราฟของ x เท่ากับ 2 ขนานกับแกน y และอยู่ทางขวาของแกน y ระยะ 2 หน่วย กราฟของ x เท่ากับลบ 2 ขนานกับแกน y และอยู่ทางซ้ายแกน y ระยะ 2 หน่วย ในข้อสอบ o n e t อาจให้นักเรียนใช้กราฟนี้เป็นแกนสะท้อนภาพต้นแบบ